ที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันนั้นคือ Hi Native ค่ะ Hi Native เป็นเสมือนชุมชนออนไลน์ ของคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างๆ ผู้ใช้ Hi Native มาจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ทุกคนก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภาษา รูปแบบปฏิสัมพันธ์ จะเป็นการถามตอบระหว่างคนในชุมชน Hi Native มีทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ทั้ง Android และ iPhone วันนี้อาจารย์จะลองใช้แอปใน iPhone ค่ะ ก่อนเริ่มใช้ให้ Native เราต้อง Sign Up เพื่อสมัครสมาชิกกันก่อน เราสามารถ Sign Up โดยใช้ชื่อบัญชี Twitter Facebook l a n g a g e หรือใช้อีเมลแอดเดรสของเราก็ได้ เพื่อความสะดวกวันนี้อาจารย์จะ Sign Up ด้วยบัญชี Facebook ค่ะ หลังจากที่เข้ามาแล้ว เรามาตั้งค่าโปรไฟล์กันก่อนนะคะ เราสามารถตั้งชื่อโปรไฟล์ตามที่เราต้องการ ในช่อง Native Language ให้เราเลือกภาษาแม่ของเรา นั่นก็คือภาษาไทย และระดับความสามารถในการใช้ภาษาก็คือ fluent หรือ พูดได้คล่องแคล่ว ส่วน language of interest ให้เลือกภาษาที่เราอยากจะเรียน ในที่นี้อาจารย์ตั้งเป็นภาษาอังกฤษ และระดับความสามารถ ก็เป็นระดับกลาง หรือ intermediate อย่างที่บอกไปแล้ว ปฏิสัมพันธ์ใน Hi Native เป็นการถามและตอบระหว่างสมาชิกในชุมชน ลักษณะของคำถามที่ใช้ประกอบด้วย 1. How do you say this เป็นการถามคำศัพท์ว่าคำนี้ในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร 2. Does this sound natural เป็นการเขียนประโยคหรืออัดเสียง เพื่อให้เจ้าของภาษาให้ความคิดเห็นว่า ฟังดูเป็นธรรมชาติตามที่เจ้าของภาษาใช้หรือไม่ 3. Please show me example sentence with เป็นการศึกษาการใช้คำในบริบท โดยขอให้เจ้าของภาษาให้ตัวอย่างการใช้คำในรูปของประโยค 4. What does this mean เป็นการถามความหมายของคำศัพท์ 5. What's the difference เป็นการถามความแตกต่างของความหมาย หรือการใช้คำสองคำ 6. Free Question เป็นการเปิดกว้างให้สมาชิกถามคำถามอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว เรามาดูตัวอย่างการถามตอบกันดีกว่าค่ะ คำถามแรก คุณ BBCNN ถามว่า I have kind of fears of heights Does this sound natural จากนั้นเจ้าของภาษาสองคนก็เข้ามาตอบคำถามภายในระยะเวลาแค่ 2-3 นาที คนแรก คุณทวิติโล ให้ความเห็นว่า ประโยคฟังไม่เป็นธรรมชาตินิดหน่อย และให้คำแนะนำว่า น่าจะเปลี่ยนประโยคเป็น I kinda have a fear of heights เพื่อให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพราะ fear เป็นคำนามเอกพจน์ ต่อมาซินเทีย1397 ก็มาให้ความคิดเห็นตรงกับเจ้าของภาษาคนแรก และเพิ่มเติมว่า น่าจะพูดว่า I am afraid of heights แทน อีกตัวอย่างหนึ่ง คุณกูถามว่า declare กับ proclaim ต่างกันอย่างไร มาเรียมซึ่งออนไลน์อยู่จึงตอบว่า declaring is saying something or a truth that wasn't known หมายความว่า declaring ใช้กล่าวถึงของหรือความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ส่วน proclaiming ใช้ในความหมายที่ต่างกัน บางครั้งในการตอบคำถาม เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตอบเป็นประโยคก็ได้ แต่เราสามารถเลือกจากตัวเลือกที่มีให้ เช่น ภาษาที่ใช้เป็นธรรมชาติ natural ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ a little unnatural ไม่เป็นธรรมชาติ unnatural และอ่านแล้วไม่เห็นจะเข้าใจเลย I don't understand การแสดงความคิดเห็นแบบเลือกตอบเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเจ้าของภาษา เพราะไม่ต้องเขียนคำอธิบายยาวๆ แต่ในมุมของผู้เรียนอาจารย์กลับมองว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์นัก เพราะว่า เราก็ทราบแค่ว่าเราเขียนประโยคแล้ว มันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ แต่เราใช้ภาษาผิดยังไง ใช้คำศัพท์ผิดหรือโครงสร้างผิด หากไม่ได้รับฟีดแบ็ที่ชัดเจน ผู้เรียนอาจไม่เกิดการเรียนรู้ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้เรียนต้องไม่รู้สึกท้อแท้ หรือหมดกำลังใจในการเรียน เพราะบางครั้ง เจ้าของภาษาก็จะมาคอมเมนต์ว่า เราเขียนไม่เป็นธรรมชาติ เขียนไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนรับฟังและพยายามพัฒนาตัวเองต่อไป อย่าท้อเพราะคอมเมนต์เหล่านี้นะคะ เมื่อสักครู่ อาจารย์นำเสนอในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษจากคนในชุมชน ต่อไป เราจะมาแบ่งปันความรู้ของเราให้คนอื่นๆบ้าง นอกจาก questions about English ซึ่งเป็นภาษาที่เราเรียน แอปนี้ก็ยังมี questions about Thai ซึ่งเป็นกระทู้คำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ให้เราไปช่วยตอบค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ซาร่า123 ถามว่า ถ้าเขาพูดว่า ชื่อยามาดะที่จอง 7 โมงเย็นค่ะ จะฟังเป็นธรรมชาติไหม ทุกคนคิดว่าอย่างไรคะซาร่า123 โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขาอยากจะทราบว่า จะพูดอย่างไร เวลาเข้าไปในร้านอาหารที่จองโต๊ะไว้ จากนั้น MyHP ตอบว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ควรพูดว่า ชื่อยามาดะ ที่จองไว้ 1 ทุ่มค่ะ เพราะ 7 p.m. คนไทยจะเรียกว่า 1 ทุ่ม เรามาดูตัวอย่างที่ 2 กันนะคะ Alex 384 ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ถามว่า สบายดี หมายความว่าอะไรโนบิตะ N จึงเข้ามาตอบเป็นภาษาอังกฤษที่แปลความหมายได้ว่า หมายถึง ฉันสบายดี หรือ I'm fine แต่ Alex 384 น่าจะหมายถึงภาษาลาวมากกว่า ในภาษาลาวหมายถึง สวัสดี หรือ hello จากการลองใช้ให้ Native ก็คิดว่าเป็นแอปที่สนุกดีค่ะ เพราะเป็นการถามตอบจากคนที่เป็นเจ้าของภาษาในชุมชน และส่วนใหญ่ เวลาโพสต์คำถามก็จะมีคนมาตอบค่อนข้างเร็ว แต่ก็ไม่ได้เร็วเสมอไปก็แล้วแต่กรณีนะคะให้ Native แสดงให้เห็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ พื่อการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ภาษา ตามหลักแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติ หลังจากจบบทเรียนวันนี้อย่าลืมไปทดลองใช้ให้ Native กันดูนะคะ สวัสดีค่ะ